ดร้ายสักเพียงไหน ร้อยและพันปัญหาจะฝากไป ขอเพียงแรงใจจากแฟนมอบให้ที่ปลายทางณช่วเวลาต่อจากนี้ไปส่งความสุขในนาเวทีด้วยงานโจวเพลงดังในอดีต ไป เสียงดังหน้าแดงแรงไม่ออกคือโอดแล้วอะไรว่นจะได้งานสามหมื่นแล้วไม่เปนใครโอ้ยยังบูงามคือเราตัวหลับอ่ะเสียงขัดพบเป็นแบรนด์โปรโมชั่นประจำปีข้อมูลสื่อค่ะและวันนี้จัดงานวันหวยออก ถือว่าเป็นวันปราบเซียนปราบเซียนนี่ลงไหนตัวไม่หาซื้อไม่มีแม่นี่เอาใจอันนี้ตัวจริงเช็คจริงชื่อเองไม่นเองพอเด็กซื้อแต่เองไม่ปันโอ้มาทนี่ไปครั้งนึงออกยังบัตรเนี่ยซื้อเอง ขอบคุณคุณครูดีตอนนั้นน่าหรอบอกคุณหน่อน่่าหอยดีลูกม่านปลาล่างเทปเทค่ะลูกม่านปลาพ่อประเสริฐค่ะด้วยแหละมาด้วยอีกละผู้จ้างถามว่าล่างไปเห็นวัดโอ้ไม่มีที่มัตเส้นสัญญาสัญญาค่ะนะคะเป็นเป็นเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับเรื่องดีๆนะคะแล้วก็ได้แก้โอเคในห้าสิบก็ขอห้าสิบขีดทองครับผม มือนี่ค่ะว่าจะ็นสัญญาอีกอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับ50ทิมนะที่รักยังจะมีอีก 50ทิวพ่ขอบคุณคราสิจางเบิ่งกันล้วนเนี่ยตปอเบียเนาะคืออีสานนี่ก็ได้นพู่อีาของานเบอกว่าวนจแม่แม่แมีราิแันไปแล้วแันไป เอกไม่ไม่ไม่ไม่กม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เสียงมีการพระเอกไม่ผู้หลายเ้ยพระเอกไม่ไม่กูรอกูไปไหนทางนี้ไว้ไงไว้ไงตอนนั่นคือจะมึงสามีุ้ณฮะมาก็ได้ได้ตัวตัวจางอันบ้านตันขาบพเอกตั้งที่ขาบพเอกตั้งที่เป็นตาจางเป็นตาจางว่ารอบประเด็นคุณกินได้ฮอตทีคนเลยเป็นยังไงค่อยอัน เห็ดี๋ยวเห็นปักเลยต้องตามมากเลย ต้องตามมาเลด้วราะยว่าคนศรีสะเกดเหมือนกันโอ้ยี่สเกีก็มาถึงทีียวกก็ทีสเกีนั่นแหละทีสะเก็ดมันอะไรนะบางคนน่ะ บางคนมันจะกลัวมันทักนาก่อนทักแล้วหนขี่มันยิ่งถุงมันนี่หรอกได่ว้า่ ข่อยมาสิมาตรงสังการก็คือว่าจ้าสวรรคโคตรแล้วเอ็นไ่อยเแล้วเพิ่นผ่านมาแล้วเพิ่นต้องไปดยูเพื่อใส่น่ะเนี่ยาเนี่ยมสิไล่ะเนี่ยเออมันเปนนี่สิได้คนเออคือหัวใจเขาหลังเองแต่ว่าไม่ข่อยว่ายเบือนม่าแเงือนดอกแม่จ้าเจไ่ตายสนะ้าที่ห้ไดนบ้างเนี่ย เดี๋ยวแม่ทีละีละแหงก่อนีคือคือแหงก่อนเอาคือแหงก่อนคือพระยังเป็นสีดาใจแดงบ้างเนี่ยเป็นแหงก่อนสีดาตรงตรงโอนไทยโลกตรงโอนนะวือมาต่อวือล้านก็ถือว่าล้านใจสันสตินี่ล้านไปเขาติดอะไรอยัาเปิดกดดัน ตั้งสมาธิแล้วอยู่ไม่ได้นะตั้งสมาธิไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่กลัวหัวขาวเกินเขาจะได้เป็นหัวเป็นแยกกันเขาบอกปากลงปากย้่นย้อนย้อนย้อนเขาบอกกินหมาด้วยเรื่องพวกแขนก้อนสวยๆอยากฟังเสียงพระเอกเนาะเออพระเอกยกจะไระเอกกี่ มอตั้นลองเพลงามเดี๋ยวพ่อมาไล่เราคือฟังหายแท้แท้ถึงเครื่องหมายสวมงูเห็นตั้งไหนเขานอแล้วเขานอแล้วโอ้ยไปสิแม่สิลองเท้ลูกเสีเจาขอเรอเล่าแค่เอาเอ้าใหญ่่อนเจ้าขอเเล่าแค่ขอสิลองแท้ลูกใจขอมเอาไปออกหนแท้กันนี่สูงไปไกลๆมาออกหนแท้กันจะสูงเบิ่เลยเออเราไปจะมีหร่อคนเฮา พรขอบคนอยู่ที่บนของงานบริษัทคนแรกปฏิหารบทเรียนย้อนย้อนย้อนแม่คอยถามเลยคอยเราสงสัยสงสัยยังไงย่างออกมาไหนไปแน่แม่แม่ฟังฟองแม่ฟัง่ังแี่บ่ผู้ใแญ่บ่เอาผู้ใดที่ไม่ยุ่งหนีก็ต้องกรอกเลือดมาส่องก่อนแม่ แม่ม่าดีงีแม่ว่าดีแม่มาส่อง ไปไปเพราะ่าสีรักีอละอละอละให้เยอได้ทีเพิ่มไม่ได้โอ้ยแม่ไอ้พวนี้มันตอนตะกี้ก็ถูกเข้าแบบนี้โอ้โหไหนกูจักไว้นีศิลปะศิลปะคือศิลปะเออจักไว้นี้าวไปสิกูจักกันสิปอม ขาปมขอลูกอะไร่ะมันตกข่วเว้ายสงสัยมันไ่ไหลบ้างว้ายโอ้ยคุยตัไม่ไดมื่อที่เมื่อขอโทษนะคะที่รักวันนี้มันฉลาออกเนาะออกรางวัลให้ตรวจสอบกันว่าอากูบอกแล้วกูบอกแล้วว่าพันลามากสั้นพนลามากพันล่าเจ็ดเลยนะพันล่าเจ็ดสูงสูงใส่เจ็นไปโยงกไปได้ยังไงว่าสูงจ็ดงงมากเลยเนี่ย ไดถือตรงนี้ตั้งแต่ตอนขบปรกาศเนี่ยขณะนี้คณะกรรการได้ทำการเสียงลูกบอลหมดต้องหกหลักแล้วคนละเสียงหลอกแม่ไม่เสียงไม่เสียงเบิดมั้งแม่โอ้เก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากเลยไม่ขกงสาวเองเนาะเออโทษนะเวลาไม่วัาเก่งขอโทษนะไม่ไม่ได้จีนี่เราอยู่นั่งกิ่งพ่อไอ้แก่เมย์แก่หนังบอมไม่ได้หนังกิ่เอาเอาเอาเพราะเป็นเทปสนามเออเออนี่แค่ไหนเนาะนี่ Really